การสร้างข้อความนูนขึ้นจากพื้นหลัง เริ่มต้นด้วยการสร้างกระดาษใหม่นะคะ ให้ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก New เพื่อสร้างกระดาษค่ะ ตั้งค่าหน้ากระดาษตามที่ต้องการ แล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคค่ะ จากนั้นไปที่ Toolbox นะคะเลือก Bucket Fill เพื่อใส่พื้นหลังไว้ก่อนค่ะ คลิกเลือก Pattern Fill ที่เราต้องการ หรือว่าเลือก Background ที่เราต้องการ จากนั้นไปที่ Toolbox ค่ะ เลือก Text Tool แล้วสร้างรูปแบบตัวอักษร และขนาดตามที่ต้องการค่ะ ควรเลือกตัวอักษรที่มีความหนาและก็ขนาดใหญ่ซะหน่อยนะคะ คลิกขวาที่เลเยอร์ข้อความค่ะ ในแถบเครื่องมือเลเยอร์ให้เลือก Alpha to Selection จะเห็นได้ว่าเส้นปรับมดเดินจะขึ้นล้อมรอบตัวอักษรนะคะ แล้วเราก็ไปที่เลเยอร์พื้นหลังอีกครั้งค่ะ คลิกที่เลเยอร์พื้นหลัง ไปที่ Edit เลือก Copy หรือกด Ctrl C แล้วก็เลือกวางค่ะ กด Ctrl V อีกครั้งค่ะ คลิกเลเยอร์ที่เรา Copy ไว้นะคะ แล้วก็ไปเลือกที่เครื่องมือ Angle ค่ะ จากนั้นเพิ่มเลเยอร์อีกหนึ่งเลเยอร์ค่ะ ให้เป็นโปร่งใส คลิกที่ปุ่มเพิ่มเลเยอร์แล้วตรวจว่าได้เลือกโปร่งใสแล้วนะคะ คลิกขวาที่เลเยอร์ข้อความอีกครั้ง จากนั้นเลือก Alpha to Selection ค่ะ คลิกที่เลเยอร์โปร่งใสที่เราสร้างไว้ แล้วไปที่ Select เลือก Grove ตั้งขนาดของ Grove แล้วก็คลิกเมาส์ที่ปุ่มโอเคค่ะ ที่ Toolbox นะคะ เลือก Bucket Fill อีกครั้ง เลือก Option Tool แล้วก็เลือก FG Color Fill ค่ะ เลือกที่ Layer โดยไปที่ Select เลือก All กด Ctrl A ก็ได้นะคะ ขั้นตอนต่อไปไปที่แถบเมนูนะคะ เลือก Filter ค่ะ เลือก Blur แล้วก็ Gaussian Blur ค่ะ ตั้งค่าความเบลอประมาณ 20 ค่ะ ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อความนะคะ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป จากนั้นย้ายเลเยอร์ข้อความขึ้นไปด้านบนของเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นใหม่ค่ะ โดยคลิกที่เครื่องมือชี้ขึ้น คลิกขวาที่เลเยอร์ข้อความค่ะ แล้วเลือก Alpha to Selection อีกครั้งค่ะ เราก็จะเห็นเส้นปรามดเดินขึ้นอยู่รอบๆตัวอักษรอีกครั้งนะคะ ไปที่แท็บเมนู Filter อีกครั้งค่ะ เลือก Decor นะคะ แล้วก็ Add Bevel กำหนดความหนาตามที่ต้องการค่ะ ที่ Toolbox นะคะ เลือกเครื่องมือ Move แล้วก็เลื่อนข้อความขึ้นไปแล้วก็ขยับเล็กน้อยค่ะ แค่นี้เราก็จะได้ข้อความที่ดูนูนขึ้นมาจากพื้นหลังแล้วค่ะ สร้างข้อความแบบมีแสงรอบๆข้อความ เริ่มต้นด้วยการสร้างกระดาษใหม่นะคะ ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก New ตั้งค่าหน้ากระดาษตามที่ต้องการค่ะ สร้างข้อความโดยไปที่ Toolbox นะคะ แล้วก็เลือก Text Tool ค่ะ แล้วก็พิมพ์ข้อความ เลือกรูปแบบ ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ได้ที่ Tool Option ค่ะ จากนั้นเรามาตกแต่งข้อความด้วยการเลือกคำสั่งที่แถบเมนู Filter นะคะ เลือก Alpha to Logo ค่ะ แล้วก็เลือกรูปแบบข้อความ Alien Go ค่ะ สามารถกำหนดค่าต่างๆ ให้กับข้อความได้ดังนี้นะคะ g l o w Size ก็คือขนาดของแสงที่เปล่งออกมารอบๆ ตัวอักษรค่ะ ส่วน Glow Color นั้นเป็นสีของแสงที่จะให้เปล่งออกมารอบๆ ตัวอักษรค่ะ เมื่อเราปรับตกแต่งได้ตามต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อตกลงใช้งานรูปแบบข้อความที่เลือกค่ะ เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ในแบบอื่นๆได้อีกเพื่อตกแต่งข้อความนะคะ ลองไปลองหัดดู แล้วก็ลองตกแต่งดูตามสไตล์ของตัวเองค่ะ